แล้วจับเลยอะไรอะอยู่ไกลไหมไกลอยู่ น่าจะล่อนกลับไม่ได้นะี b a ไปดิของใครวะเนี่ยของข้าไงข้างล่างอะมีห้องบอสไอ้ฮะห้องบอสน่ะค่อยทีหลังไงค่อยล่อนกลับไป เอทำโลกกับวินัยดิเอาไปไปไม่เอาโลกกับวินัยขอรที่กาไอ้ฮะลบสปีดห้าด้วยฮะโอ้ยดีก็ลดสปีดห้าเหมือนกันไอ้ฮะ เอามาลองเลย เดี๋ยวตบเลยอ่ะคุยกับมันนะคุยไปเรื่อยๆ จะมันลำขาดคุยจะไหวเรือสู้กับเราอ่ะอมาเอมเรียบร้อยแล้วเอาได้แล้วเวยมาคุยมันต่อขมอนบอยตีนั่นปะตีกลับปะลูกกบอลมันอ่ะต้องใช้นี่เว้ย่าวสตาร์ฟเว้ย ได้ปะไม่ได้ มันหลบได้ต้องตีเนี่ยไอซีสตาร์มันมันจะปล่อยออกมา นี่เรามาแล้วเนี่ยนี่ไม่โดนใช่ตียากฮะสู้ยากจังวะคาวสตาร์แบบปาใส่หน้ามันดิเนี่ยมาเนี่ย ไม่ได้ตีไม่ได้ก็ใช้เนี่ย เอาของมันนะตีเออต้องตีของมันเอ้ยมันมีลูกมันนี่วะู้เลือดเยอะว่ะเลือดเยอะกองมันอีกฮะเฮ้ยดับไฟแม่งให้หมดเลยสู้ไอ้ปาวานง่ายหมดเลยอีเต็มหัวไปดิ จะปล่อยเขาสตาร์ที่หาสับสนนะงงเนี่ยไหนไม่อันไหนเนี่ยนี่เออนี่เขาหน้าเจอแม่งไม่สู้ล่อยหายอย่างเงี้เลยเนี่ยมันดับดีไหมน่าจะทองไอ้อันแรกที่เราเจอน่าจะเป็นบอสเลยฮะนี่นี่โดนไปแล้วโดนครั้งแรกเลยอืมตายไปกันละเก็บไปหายติ เฮ้ย ได้ที่ขุดลัคกี้มีเวลด้วยไหน มาดูดิ โอ้โหลักกี้ก็ขุดเร็วใช่ไงเร็ววไอหานี่อีก เร็วกว่ากาวินายพี่เอ็กซ์อีก แล้วมันให้อะไรมาอีกวะ ก็เห็นเหมือนกัน เออตาที่ว่าฟินิกฟินิกทำอะไรได้มาเซตมัน ไอรอนบับโบเอาไล่ชาร์จไปดิอีไอรอนบับโบทำให้ลงน้ำได้นานมากกว่าปกติ ไป ไปหาไอ้บอสระดับบรอนกันเถอะหรูตรงนู่นน่ะข้าจะกะสร้างประตูตรงเนี้ยวิณงเกาะได้ไหมต้องร่อนไปไหมตรงไหนอะหน้านี้เลยอะไอ้เกาะใหญ่ข้างขวาเนี่ยเกาะใหญ่ดิยังไงเจอบอสแล้วตรงนู้นไงใช่ไหมเนี่ยเราไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ป่กวะไม่รู้จำไม่ได้ เออใช่ไปแล้ว จะสู้กับไอ้หาเมื่อกี้เอาไงกับมันให้โชคดีก็ได้เซตฟินิกครบเลยอะเดี๋ยวนะไม่ได้เอามาด้วยไอ้หาอยู่ในนั้น เซฟฟินิกที่ได้บาเกียเอ้ยจังหวะลืมแล้วไอ้ระดับปอมอยู่ตรงไหนวะ นั่นดิ น่าจะอยู่ไกลๆนู่นน่ะค่าเซจไว้สีชมพูแปดร้อยกว่าเมตร อ๋อเออตั้นแห่ตรงนั้น ตอนที่เรากำลังมาหานี่ไง นี่ไง ใกล้ๆเลย ว้าทูฟิตี้บิยอนคืออะไรวะ วิว บินนะนี่ไงข้างหลังเองอ่ะ อ๋อ เฮ้ยจะไม่ทำเลยจะลองไม่ลองใช้เลยอ้าวลองนี่ไงอ v e r a g e ิว กระต่ายกลับบ้านเลยวะจะไปไหนอ่ะไปบ้านก่อน เอากระต่ายกลับบ้านเนี่ยฮะ กระต่ายหายวะอ้าวนี่กระต่ายหายจริงไหมเนี่ย โลจะทิ้งมันเลยไหมทำไมอ่ะไม่ดีอ่ะเอามาให้เรามามาเพิ่มเร็ว อันนี้ไอ้ห่า เองได้ก็ไม่บอกเนี่ย อะไรเออ เอ้าแม่งไม่บอกก็ทำอะไรได้ด้วย ใส่หนังสือแม่งไม่บอกมันใช้ได้ตีบวกได้อะ พี่แกก็เลยบวกคิลี่ไงทำไมอ่ะลบแอคแท็กดาเมจกับแอคแท็กสตีดเนี่ยไม่ดีอ่ะก็แค่แอคแท็กว่าไ้หาไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เลย ถึงแล้วไอ้หาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทีพีไปลังหาหน้าประตูอยู่หาอะไรก่อนทำไมไอ้หา ขุดแล้วแม่งระเบิดเฉยเลยถ้าระเบิดทะลุดันเจียนแอกแม่งแอกมันมีระเบิดอยู่ดีก็มาจากไหนวะ งงมากเลยระเบิดทะลุเลยฮะเองดูที่ขุดข่าวเลยถ่ายเอ่ะเอ้ยแต่ว่าดูดิระเบิดเลยที่ขุดแม่ง ไปเจอบอสเลยวะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่ง อ้ยเซนที่นี่ไงเซนที่ของจริงเลย ทุบกล่องเล่นแม่งไม่มีโล่อะเอ้าตอนแรกบอกไม่เอา ถ้ามีโล่เอาปะล่ะเอามาก็ได้ปะเอามาใช้แทงก่อนเลือดเท่าไหร่เลือดห้าร้อยปะผมยังทุบน้ำแม่งอะกแอก็ใช่ไงข้างขุดน้ำแม่งไงนี่ไงบอกไม่ใช้่าใช้อะไร ฟิกแอคอะไม่ใช่จุกตีไงเออวะแท็กแท็กหากแค่ตัวนี้ป่าวะโคตรกากตัวนี้กากยังเลยเราทำไมบอสกากที่สุดไม่ต้องมาสู้ทีหลักด้วยฮะแม่งเลือดอย่างเยอะเลย เหมือนวอคิรี่ฮะเลือดสี่สิบเลยตาสีแดงแล้วตาแดงก็ตาแดงแล้วนี่มันโหด่ะเฮ้ย มันเอาอ่ะเอาดูรวมแม่งเลยตายอยอะไรเนี่ย ได้อะไรบ้างได้บรอนทีควรใช้กุญแจวอลคีรีเปิดไหมเนี่ยไม่ควรไอ้ไฮบิกแอควิ่มังโอพีว่ะวันช็อตเองเลยเว้ยคุณทำอะไร อยู่ดีเอฟเฟกต์ระเบิดมันก็มาเว้ยอะไรวะโอ้โกลเด้นกัมมี่สวิตสี่อะไรโอ้อันดิตี้โค้ดโอ้โหได้สองกันเลยออกคิลี่แล้วกินได้ป่ะเนี่ยน่าจะได้มั้ง เนี่ยกินไม่ได้ที่กินไม่ได้แล้วอะเอามาดิเอามาดิเอาไปคลิกขวามันหายไปเลยอะกินได้ปะหายไปเลยได้ปะจบไอทีฮะบอลนี่พอยังไม่หมดเนี่ยไปลกอัตตัมกูเถอะอัตตัมสองเหรอทวายไลท์ฟอร์เรสจะไม่ไปเลยอะไปทวายไลท์ก่อนดีกว่าทวายไลท์มีของดีป่วะเออว่ะมันมาอันแรกนู่นว่ะ